ว้าวมันก็ตามด้วยไอติมกำลังไปไหนกันเหล่าวันนี้นะคะเป็นวันไหนๆของเราเราก็เลยเลือกที่จะไปแบบสบายๆ ก็เลยมาศาลเจ้าที่โด่งดังอันดับต้นๆของนาโกย่าเหมือนกัน ก็คือศาลเจ้าอาสตะนั่นเองนะคะ ถึงทางเข้าแล้ว ใช่ไหมนี่คือทางเข้าปะ ศาลเจ้า น่าจะมีแบบว่าศูนย์รวมอะไรข้างในด้วยเป็นอาคารอะไรแบบนี้สถาปัตยกรรมตัวนี้เนี่ย คล้ายๆกับที่อิเซจิงกูมองว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างแน่ๆ จะใช้ไม้ทั้งหลัง ซึ่งเป็นไม้ที่สวยมาก ำไมก็ถึงผูกอันนี้ไว้ พอถึงก็ดูแมลงวางไข่อ่ะ ถ้าไม่ได้ผูกไว้มันจะมวางไข่ที่ต้นไง แล้วเดี๋ยวมันตัวอ่อนมันจะไปกัดกินต้นไม้ เดี๋ยวมันตาย แล้วพอเนี่ยเขาผูกไอ้นี่ไว้ เพื่อให้แมลงมาวางไข่ตรงนี้ เสร็จแล้วพอถึงแล้วดูที่มันจะฟักเนี่ย เขาก็ดึงออกแล้วก็โยนทิ้ง เพื่อไม่ให้ต้นไม้มันแบบโดนแมลงกินอะไรงั้นอ่ะ ในศาลเจ้าอาซิตะเนี่ยมีความสำคัญยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นส่วนศาลเจ้าอิเซเนี่ยก็คือมีความเก่าแก่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นศาลเจ้าชินโตอ่ะจะเป็นลักษณะเป็นไม้ๆแบบนี้โครงสร้างสถาปัตยกรรมจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะนับถือเทพเจ้าธรรมชาติ ความลี้ลับในธรรมชาติ เพราะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่าบริเวณศาลเจ้าก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆ เหมือนจะมีต้นไม้ ให้ลมสามารถพัดโกกได้แบบนี้นะคะโอมิกุจิก็คือเหมือนเป็น รื่องเสียงทายเสียงดวงเหมือนเซมซีบ้านเราอ่ะบ้านเราก็จะเป็นแบบเขย่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่โอมิโกจตียก็มีหลายแบบจะมีแบบปั่นกล่องด้วยแล้วก็จะมีแบบหยิบเอาเองได้เลย ก็จะมีหลายแบบ ก็คือจะเป็นทำนายดวงนั่นแหละ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้รวยๆได้แต่งงานกับคนที่รักโอ้น่า อาจจะโล่งๆ ก็คือเราอาจจะไม่สัมผัสหรืออาจจะเห็นองค์เทพเจ้าแต่ว่าเขาให้เรารู้สึกได้ว่า เออเขาท่านอยู่ตรงนั้นเลยแบบเนี้ยเทพเจ้าเชิงธรรมชาติแบบนี้กัทีิชินโตนะคะ เพราะเขาค่อนข้างเชื่อว่า มีเทพเจ้าทุกคนแห่งในผืนดิน ในต้นไม้ ในลมพระอาทิตย์ก็เป็นเทพเจ้าเขาก็เลยค่อนข้างจะ ศรัทธามากๆ อืม แต่ตองชอบนะ ตองรู้สึกว่าคนที่พูดเขาลึกซึ้งอะใส่ใจอะลมก็เป็นเทพเจ้าได้อะสัมผัสอยู่ทุกที่หวาน กินคู่กับชาเขียวซึ่งลักษณะแบบนี้คือชาข้นเขาจะเรียกว่าโค้ยจับก็คือแบบว่าชามันจะข้นๆแล้วมันก็ค่อนข้างเห็นแล้วรู้เลยว่ารสชาติจะขมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้กินหวานตัดกับขม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยให้ตัดแบ่งแล้วแต่หรือว่าจะตัดเท่าไหร่ตอนนั้นนะให้ตัดเป็นสีตัดเป็นสีแล้วก็กินทริคก็คืออมไว้ก่อน กินแล้วก็อมไว้ให้ความหวานอยู่ในปากแล้วก็กินชาตามมันก็จะเป็นหวานกับขมตัดกันนี้มือป้องด้วยอ่ะอืมทำหน้าทำหน้ารับรสชาติหน่อยอืมครนนี้กินชาตามกินชาตามยกขึ้นมือหนึ่งลองลองก้นถ้วยมือหนึ่งอ่าโอเคขมไหมชาขมไหมอยากกินทีเดียวเยอะขมไหมนุ่มนะ ขมแต่นุ่มขมแต่นุ่มใช่ไหมเออมันเป็นกล้วยจับอืมอร่อย เรียบร้อยหน่อย อ่าเป็นคนญี่ปุ่นหน่อยคนญี่ปุ่นอโค้งหนึ่งทีคงทำไม